iPad Air รุ่นที่ 4 iPad รุ่นที่ 8 Apple Watch รุ่นที่ 6 และ Apple Watch SE ทั้ง 4 รุ่นนี้จะเปิดขายเมื่อไหร่มีคำถามเข้ามาค่อนข้างเยอะ เดี๋ยวผมจะขอตอบให้ฟังนะครับ อุปกรณ์ทั้ง 4 ตัวที่ผมได้เกริ่นมานะครับเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 15 กันยายนปี 2020 และคำถามต่อมาก็คืออุปกรณ์ทั้ง 4 ตัวนี้จะเปิดขายวันที่เท่าไหร่ โดยเฉพาะ iPad Air รุ่นที่4นะครับมีคนถามเอาไว้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับขอเริ่มต้นที่ตัว iPad Air รุ่นที่ 4 เลยนะครับสำหรับ iPad Air รุ่นที่ 4 ทาง Apple บอกไว้อย่างชัดเจนครับว่า It'll start at 599 It will be available beginning next month จะเปิดขายในกลุ่มประเทศแรกนั้น ในเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับ ซึ่งหมายความว่าเนี่ยครั้งแรกนะครับ ในกลุ่มประเทศแรก อย่างเช่นสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ออสเตรเลียนะครับประเทศกลุ่มแรกๆ เหล่านี้เร็วสุดที่จะเปิดขายก็คือในช่วงเดือนตุลาคมนะครับซึ่งวันที่เท่าไหร่นั้นทาง Apple ก็ยังไม่ได้บอก ส่วนในประเทศไทยนั้นก็ต้องรอดูกันว่า หลังจากที่ Apple เปิดขายในกลุ่มประเทศแรกนะครับ สมมุติว่าเป็นต้นเดือนตุลาคมนะครับ ประเทศไทยนี้ผมคิดว่าคงไม่ได้ขายพร้อมกับกลุ่มประเทศแรกอย่างแน่นอน มีอย่างต่ำๆครับต้องรอประมาณ 2 สัปดาห์ หรือไม่งั้นก็ราว ๆ อาจจะเกือบเกือบถึง 1 เดือนนะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าให้วิเคราะห์จริงๆ ก็น่าจะสักราว ๆ ช่วงหลังกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไป หรืออาจจะถึงต้นเดือนพฤศจิกายนก็เป็นได้นะครับสำหรับ iPad Air รุ่นที่4นะถ้าหากทาง Apple ประเทศไทยนะครับประกาศออกมาเมื่อไหร่ เราจะแจ้งให้ทราบทันทีสำหรับวันเปิดขายนะครับ ต่อมาครับมาดูในส่วนของ iPad รุ่นที่ 8 Apple Watch รุ่นที่ 6 แล้วก็ Apple Watch SE นะครับทาง Apple ยังไม่ได้ประกาศในประเทศไทยเหมือนกันว่า จะจำหน่าย 3 อุปกรณ์นี้เมื่อไรแต่ว่าความคืบหน้าล่าสุดก็คือก่อนหน้านี้ครับมีทางตัวแทนจำหน่ายก็คือฝั่ง Studio 7 และ Banana ได้ทำการเปิดจองอุปกรณ์ทั้ง 3 รุ่นนี้ ซึ่งส่งสัญญาณให้ทราบว่า อุปกรณ์ 3 ตัวนี้น่าจะเปิดขายเร็วๆนี้ แล้วก็แน่นอนครับว่าน่าจะต้องเปิดขายเร็วกว่า iPad Air รุ่นที่ 4 อย่างแน่นอนครับ ส่วนทาง Apple เองยังไม่ได้มีกำหนดเหมือนกันว่า ทั้ง 3 รุ่นนี้จะเปิดขายเมื่อไหร่ แต่ก็มีข่าวลือออกมาว่าจะเป็นประมาณช่วงต้นเดือนนะครับ บางคนนะครับผมเห็นคอมเมนต์ใน Facebook จากผู้ที่ไปจองเครื่องกับทางฝั่ง ของร้านตัวแทนจำหน่ายนะครับบอกว่าจะได้รับเครื่องราววันที่ 6 ตุลาคมประมาณนั้น ซึ่งถ้าสมมุติว่ายึดจากข้อมูลเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นไปได้ไหมว่า วันที่ 6 ตุลาคมนี้อาจจะเป็นการเปิดขาย หรือว่าอาจจะเป็นการวางขายอย่างเป็นทางการของ iPad รุ่นที่ 8 Apple Watch รุ่นที่ 6 แล้วก็ Apple Watch SE นะครับเดี๋ยวยังไงอย่างที่บอกครับรอประกาศจากทาง Apple อย่างเป็นทางการอีกทีนึงถ้าเราได้ทราบเมื่อไรจะมาแจ้งให้ทราบทันทีครับผมผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ